สำหรับคำนามภาษาจีนนั้น ก็ไม่ได้แตกต่างจากภาษาไทยนะคะ เนื่องจากเป็นภาษาคำโดดเหมือนกัน คำนามในภาษาจีนก็คล้ายกับภาษาไทยคือมีคำเดี่ยวและคำประสม ตัวอย่างคำเดี่ยวเช่น คำว่าจ้าแปลว่าบ้าน คำว่าเหย่วแปลว่านก นอกจากนั้นก็จะเป็นคำผสมที่สร้างจากการนำคำตั้งแต่สองหน่วยคำขึ้นไป มาวางเรียงต่อกันโดยมีคำหนึ่งเป็นคำหลักและคำที่เหลือเป็นคำขยาย ให้สังเกตว่าในภาษาไทยนั้นคำหลักจะอยู่ซ้ายมือคำขยายจะขยายไปทางขวา แต่ในภาษาจีนคำหลักจะวางอยู่ในตำแหน่งขวาสุดคำขยายจะขยายไปทางซ้าย ยกตัวอย่างเช่นคำว่า手表แปลว่านาฬิกาข้อมือ มาจากคำว่า手แปลว่ามือ และคำว่าเปียวแปลว่านาฬิกาคำว่าหมาเชอแปลว่ารถม้า มาจากคำว่าหมาแปลว่าม้าและคำว่าเชอแปลว่ารถ คำนามนั้นเรียกเป็นภาษาจีนว่าหมิงซือ ตัวอย่างของคำนามที่พบบ่อย คำว่าทิงกัวแปลว่าแอปเปิลคำว่าเออหลีแปลว่าอะโวคาโด คำว่าผูเถาแปลว่าองุ่น คำว่าปูหลัว แปลว่าสับปะรด คำว่าโนจิแปลว่าฤดูกาล คำว่าต้งเทียน หรือต้งจีแปลว่าฤดูหนาว คำว่าชวนเทียน หรือชวนจีแปลว่าฤดูใบไม้ผลิคำว่าหยูจีแปลว่าฤดูฝน